ำหรับประโยค Selama itu dalam hal ini saya juga akan memilih pengembalian secara tunai แปลว่านานขนาดนั้นเลยหรือครับ ในกรณีนี้ ผมก็ของเงินคืนเป็นเงินสดดีกว่าคำว่า selama itu แปลว่านานขนาดนั้นเลยหรือคำว่า dalam แปลว่า ในคำว่า hal แปลว่า กรณีคำว่าอินีแปลว่านี้คำว่า juga แปลว่าด้วยคำว่า akan แปลว่า จะคำว่า memilih แปลว่า เลือกคำว่า pengembalian เปอเงื่อมบาเลียนแปลว่าคืนคำว่า secara แปลว่า บน ที่ คำว่า tunai แปลว่า สด เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า secara tunai แปลว่า เป็นเงินสด